พูดออกมาใช่ไหม เธอหนักใจใช่ไหม ที่มีฉันขวางทางเธอกับเขา ในตาที่ฟ้องว่าเธอเปลี่ยนไปพวกเขา เธอเป็นของเขา ทำไมไม่ยอมพูดมาอย่ามัวมาลังเลทำเหมือนเธอยังห่วงใยอย่ามาใส่ใจในวันที่เธอจะทิ้งกันถ้าฉันจะขอเลือก khó thuần เป็นไฟไปได้ไหมขอให้มันจบไม่ต้องสงสารไม่มีเหตุผลในเธอ นั้นต้องเห็นใจ feel goodbye.